ครับนักศึกษา วันนี้ชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเขียนรายงานสกิจศึกษา ซึ่งเป็นรายงานที่นักศึกษาจะต้องทำในขณะที่ไปปฏิบัติงานสกิจศึกษาในหน่วยงานต่างๆ สวัสดีครับอาจารย์คนดีสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์เคยไปสกิจศึกษาที่ไหน เคยไปที่บริษัทอีกาซีนครับที่กรุงเทพครับผมแล้วเป็นไงไปที่นั่นมีปัญหาอะไรไหมก็ปัญหาเรื่องการเขียนรายงานใช่ไหมครับ ก็มีนะครับก็ ทำให้เราเขียนช้าลงนะครับก็มีด้วยกัน3ประเด็นหลัก ๆ เรื่องของปัญหานะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของแนวทางในการเขียน ว่าเราจะเริ่มต้นเขียนยังไงนะครับแล้วก็อันที่ 2 ก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดในการเขียนนะครับว่าจะเขียนรายละเอียดเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของฟอร์แมตนะครับว่าฟอร์แมตกลางเป็นยังไงมาตรฐานเป็นยังไงครับผมเห็นไหมมันมีปัญหาหลายอย่างที่นักศึกษาจะประสบในขณะที่จะเขียนรายงานสกิลศึกษานะครับ แล้วปัญหานี้ทำให้เกิดผลเสียยังไง ก็ทำให้เราทำรายงานได้ล่าช้าครับผมมากกว่านั้นนะผมเชื่อว่านอกจากช้าแล้วก็เครียดด้วยนะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญก็คือนักศึกษาจะต้องมีการเตรียมตัวนะครับ นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวต้องเรียนรู้ก่อนที่จะไปสังกิจศึกษาในหน่วยงานต่างๆนะครับ สิ่งที่นักศึกษาจะต้องเตรียมคืออะไรบ้างนะครับ คือนักศึกษาคงต้องเรียนรู้นะครับว่ารายงานศึกษามีกี่ประเภทนะครับมีโครงสร้างอย่างไร มีองค์ประกอบอย่างไร มีแนวทางในการเขียนอย่างไรนะครับ แล้วมีรายละเอียดอย่างไร ที่สำคัญกว่านั้น ปัญหาที่จะเจอในการเขียนแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงนะครับ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากบทเรียนในวันนี้นะครับ หนึ่งชั่วโมงที่ของการเรียนในหัวข้อนี้นะครับนักศึกษาจะพบเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายงานนะฮะทั้งเรื่องของประเภท องค์ประกอบโครงสร้างวิธีการเทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนรายงานนะครับ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นนะเมื่อนักศึกษาเข้าใจมากขึ้น มีการเตรียมตัวมากขึ้น เมื่อนักศึกษาไปปฏิบัติสากิจศึกษาจริงๆ นักศึกษาก็จะไม่มีความกังวลนะเครียดน้อยลงนะครับที่สำคัญกว่านั้น จะทำให้นักศึกษาทำงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ รายงานที่นักศึกษาเขียนนะครับไม่ได้หมายความว่านักศึกษาต้องเขียนตอนที่ปฏิบัติสากิจศึกษา หมดลงนะนักศึกษาจะต้องเขียนในระหว่างที่ปฏิบัติกากศึกษานะครับในแต่ละขั้นตอนในแต่ละกระบวนงานนักศึกษาต้องเขียนรายงานให้ครบถ้วนนะครับ สิ่งต่างๆ เหล่านี้นักศึกษาจึงต้องมีการเตรียมตัวเรียนรู้มันนะครับ ผมหวังว่านะครับเนื้อหาในหนึ่งชั่วโมงนี้ ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบตัวอย่างนะครับ สิ่งต่างๆ ที่มีในบทเรียนจะทำให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นนักศึกษาไม่ได้เรียนรู้อย่างเดียวนักศึกษาจะได้พบกับประสบการณ์ด้วยซึ่งอาจารย์ขุนดีก็จะมาเล่าเทคนิคให้ฟังนะครับ ว่าประเด็นที่จะเจอมีอะไรบ้างนะครับบทเรียนในวันนี้ก็จะทำให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นนะฮะครูหวังว่านะครับนักศึกษาจะมีความสุขกับการเรียนมากขึ้นนะ